iPhone 12 มีทั้งหมด 4 รุ่นนะครับ เราจะเลือกรุ่นไหนดีให้เหมาะสมกับการใช้งานของเรานะครับ มาฟังคำแนะนำกันครับผม แต่ก่อนอื่นนะครับ ถ้าใครยังไม่รู้ว่า iPhone 12 แต่ละรุ่นนั้นมีจุดเด่นอะไรยังไง ผมสรุปเอาไว้ให้นะครับ ถึงความแตกต่างในแต่ละรุ่น พร้อมทั้งจุดเด่นต่างๆนะครับ ดูตรงนั้นให้เข้าใจก่อนนะครับ แล้วก็จะได้มาต่อที่คลิปนี้นะครับผม ตอบคำถามครับผมสำหรับ iPhone 12 ทั้ง 4 รุ่นนั้น รุ่นไหนที่จะเหมาะสมสำหรับเรา แจ้งให้ทราบกันก่อนนะครับว่า iPhone 12 มีทั้งหมด 4 รุ่นด้วยกันนะครับ หน้าจอเล็กสุดนะครับชื่อว่า iPhone 12 mini หน้าจออยู่ที่ 5.4 นิ้ว รุ่นต่อมาครับเป็น iPhone 12 ธรรมดา หน้าจอจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วนะครับ ส่วน iPhone 12 Pro หน้าจอจะเท่ากับ iPhone 12 เลยครับจะอยู่ที่ 6.1 นิ้วเช่นกันนะครับ และตัวที่4นะครับ iPhone 12 Pro Max หน้าจอจะอยู่ที่ 6.7 นิ้ว ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับคือ iPhone 12 Pro Max เนี่ยหน้าจอจะใหญ่กว่า iPhone 10s Max iPhone 11 Pro Max นะครับเพราะว่า 2 ตัวนั้น หน้าจอจะอยู่เพียง 6.5 นิ้วเท่านั้นนะครับ อ่ะ อันนี้ให้บอกถึงความแตกต่างของเรื่องของหน้าจอกันก่อนนะครับผม แล้วก็จำนวนของกล้องนะครับ แบ่งเป็น 2 กลุ่มเนาะ ถ้าเป็น iPhone 12 mini กับ iPhone 12 ธรรมดาจะมีกล้องเพียง 2 ตัวนะครับ ส่วน iPhone 12 Pro ทั้ง 2 ขนาดเลยนะครับ จะมีกล้องหลังทั้งหมด 3 ตัวนะครับ แต่ในนี้ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะมีความแตกต่างกันด้วยนะ ในเรื่องของกล้องเองนะครับผมรายละเอียดอย่างที่บอกครับดูในคลิปก่อนหน้าอ่ะคราวนี้ครับเราจะเลือกรุ่นไหนดีใน 4 รุ่นนี้นะครับคำแนะนำแรกครับ ถ้าใครชอบแบบสายสุดนะครับเป็นที่สุดเลย ไม่ว่าจะเป็นราคาแพงที่สุด พรีเมียมที่สุด ดีที่สุด จอใหญ่ที่สุด แบตใหญ่ที่สุด กล้องดีที่สุดนะครับต้องแนะนำไปเลยครับว่าเป็น iPhone 12 Pro Max นะครับ ด้วยขนาดหน้าจอ 6.7 นิ้วนะครับ ใหญ่เต็มตา คือมันเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max iPhone 10s Max นั้น ขึ้นมาอีก 0.2 นิ้ว ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับผม จากรีวิวหลาย ๆเจ้านะครับของฝั่งต่างประเทศเอง ก็ได้ทำการคอมเพลหรือว่าเปรียบเทียบให้เห็นละ หน้าจอที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ก็ทำให้เห็นรายละเอียดที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ถ้าเราไปทำงานอะไรที่ใหญ่กว่านะครับ ก็จะได้พื้นที่การแสดงผลที่ดีกว่านะครับผม กล้องนั้นจะมีความแตกต่างจาก iPhone 12 Pro ด้วยนะ เพราะว่าในเรื่องระบบซูมเองตัวเลนส์ ของ iPhone 12 Pro Max จะสามารถซูมได้ไกลกว่า iPhone 12 Pro ถึงแม้ว่าจะมี 3 กล้องด้วยกันนะครับผม แล้วก็ระบบการสั่นเองนะครับ ก็จะมาพร้อมระบบการสั่นแบบชิ้นเลนด้วย แล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ในการช่วยการสั่นด้วย เอาง่ายๆ ว่าถ้าถ่ายพวกภาพนิ่ง ถ่ายพวกวิดีโอเนี่ย จะเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน โดยเฉพาะการถ่ายวิดีโอนะครับสำหรับมือโปรนะ ถ้าใครเป็นโปรทั้งด้านตากล้องนะครับ ทั้งภาพนิ่งทั้งภาพวิดีโอเนี่ย ต้องบอกว่าตัวนี้น่าตอบโจทย์มากที่สุดนะครับผม และยังรองรับไฟล์ Apple Pro RAW ด้วยนะครับคือถ้าใครอยู่ในสายโปรของกล้องจะเข้าใจจริง ๆว่า Apple Pro RAW คืออะไรถ่ายคลิป 8 บิตคืออะไร 10 บิตคืออะไร อันเนี้ยถ้าคุณเข้าใจคำนี้คุณเหมาะกับเครื่องนี้นะครับผม อันดับต่อมาครับในเรื่องของแบตเตอรี่ครับเยอะสุดในรุ่นครับก็แน่นอนครับตัวเครื่องใหญ่ขึ้นด้วย ตัวแบตเตอรี่ก็ใหญ่ที่สุดตามตัวเครื่องด้วย และก็อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญครับ iPhone 12 Pro Max นั้น ถือว่าราคาถูกลงนะ เมื่อไปเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone 11 Pro Max ของปีที่แล้ว แม้ว่าราคาจะสตาร์ทเริ่มต้นเท่ากันที่ 39,900 บาท แต่ว่า iPhone 12 Pro Max นั้นจะได้ความจุที่128 g b ฝั่งของ iPhone 11 Pro Max จะได้ความจุ64 g b เห็นไหมครับว่าต่างกันถึง 2 เท่าจ่ายเท่ากัน แต่ได้ความจุที่มากกว่า สำหรับข้อเสียเท่าที่มองเห็นนะครับ ถ้าดูจากข้อมูลที่มีให้นะ อันนี้คือต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้ลองใช้เครื่อง iPhone 12 Pro Max ข้อมูลเชิงลึกอาจจะยังบอกไม่ได้อย่างละเอียดนะครับ แต่แน่นอนครับว่าเครื่องตัวนี้ครับมันใหญ่ มันไม่เหมาะกับคนมือเล็กแน่นอนนะครับน้ำหนักเครื่องก็มากสุดเหมือนกันครับเมื่อเปรียบเทียบกับทั้ง4รุ่นแล้วก็ราคาแพงที่สุดนะครับอันนี้คือข้อจำกัดของตัวฝั่ง iPhone 12 Pro Max นะครับในรุ่นที่2ครับถ้าเราคิดว่าเราจะซื้อ iPhone 12 ความจุ256 g b ผมแนะนำว่าให้เราซื้อ iPhone 12 Pro รุ่นเริ่มต้นดีกว่านะครับเพราะว่ามาดูในเรื่องของราคาก่อน iPhone 12 ความจุ256 g b ราคา 35,900 ใช่ไหม แต่ว่า iPhone 12 Pro นั้นความจุเริ่มต้น 128 g b อยู่ที่ 36,900 ต่างกัน 1,000 บาท นะครับ อ่า เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่า ต่างกัน 1,000 บาทตรงนี้ ทำไมเราถึงควรมาเลือกรุ่น Pro นะครับ แน่นอนครับวัสดุดีกว่า วัสดุของ iPhone 12 Pro ตัวเครื่องจะใช้ stainless steel ซึ่งมีความพรีเมียมมากกว่าตัวเครื่องที่เป็นอลูมิเนียมอย่างแน่นอนนะครับ มันดูมีความพรีเมียมมากกว่านะครับผม มีความมัน มีความวาวกว่า แล้วก็สีของ iPhone 12 Pro นะครับ อย่างเช่นสี Pacific Blue ดูสวยงามกว่าเมื่อลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของสีน้ำเงินนะครับ อันนี้ถ้ามองจากสายตาของผมเองนะ ผมมองว่าสีน้ำเงินที่เป็น Pacific Blue ของทาง iPhone 12 Pro นั้น มันดูสวยมากกว่าสีน้ำเงินธรรมดา นะฮะ ต่อมาครับในเรื่องของกล้องครับ กล้องนั้นแตกต่างกันอย่างชัดเจน นะฮะ iPhone 12 Pro มีกล้องมาให้3เลนส์แต่ว่า iPhone 12 ธรรมดามีกล้องมาให้2เลนส์ iPhone 12 Pro จะสามารถถ่ายเลนส์ซูมก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็มีระบบกันสั่นแบบ 2 ชั้น อย่างที่ผมแจ้งไปใน iPhone 12 Pro Max และก็ที่สำคัญครับรองรับตัวไฟล์ Apple Pro RAW ด้วยนะครับซึ่งใน iPhone 12 กับ iPhone 12 mini จะไม่มีการรองรับไฟล์ Apple Pro RAW นะครับอ่ะอันนี้ชี้ให้เห็นความแตกต่างนะครับผม นี่ครับคือสิ่งที่เราจ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาอีก 1,000 บาท แต่สิ่งที่ได้กลับไปนั้นค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากกว่านะครับผมก็เลยแนะนำว่าให้ซื้อเป็นแบบนี้ ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะซื้อ iPhone 12 ความจุเท่านี้จริงๆนะครับแต่ว่าข้อด้อยมันก็มีนะครับสิ่งที่เราจะเสียไปถ้าหากเรามาเลือก iPhone 12 Pro ความจุ 128นะครับเมื่อไปเทียบกับ 12 ธรรมดาความจุ256สิ่งที่เราเสียไปคือพื้นที่นะฮะพื้นที่ที่ลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ เราต้องมาลองชั่งน้ำหนักดูว่าเอ้ยพื้นที่ที่ลดไปตรงนี้กับสิ่งที่เราได้มาตรงนี้ เราว่าอันไหนมันคุ้มค่ามากกว่า แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีปัญหากับเรื่องนั้น เราคิดว่า 128กิกะไบต์มันเพียงพอสำหรับเรานะครับเราสามารถใช้งานเชื่อมต่อกับพวกคลาวด์เซอร์วิสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นของ iCloud เอง Google Drive OneDrive หรือว่าอะไรกันต่างๆนะครับเราสามารถสำรองไฟล์เหล่านั้นขึ้นไประบบคลาวด์ก็ได้นะครับอันนี้ก็จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องความจุที่น้อยกว่านะครับแต่ยังไงเท่าที่ผมมองก็คือมันมันค่อนข้างที่จะคุ้มกว่านะฮะอ่ะมาฝั่งทางเลือกที่3ครับถ้าเราจะเลือกซื้อ iPhone 12 นั้น แน่นอนครับว่า 1. เรื่องงบประมาณ งบเราอาจจะไปไม่ถึง iPhone 12 Pro นะครับทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น 12 Pro เริ่มต้น และ iPhone 12 Pro Max นะครับคือเราได้แค่นี้งบเรามีเท่านี้ อ่ะก็ไม่ต้องฝืนครับ ก็ซื้อเป็น iPhone 12นะครับ แล้วก็เราอยากได้หน้าจอที่ใหญ่ด้วยนะครับ หน้าจอของ iPhone 12 6.1 นิ้วใช่ไหมครับ จะใหญ่กว่า iPhone 12 mini ค่อนข้างเยอะนะครับ คือหน้าจอ 6.1 นิ้ว ผมมองว่ามันกำลังดีนะครับ ดูไม่เล็กจนเกินไป และไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับ มันก็เทียบเทียบกับฝั่งของ iPhone 10R ประมาณนั้น พอเราซื้อ iPhone 12 ได้ในราคาเท่านี้นะครับ เราก็สามารถเหลืองบประมาณจำนวนหนึ่งเพื่อจะซื้ออุปกรณ์เสริมเพิ่ม เช่นหัวชาร์จเร็วนะครับเพื่อที่จะเอาไว้ใช้ชาร์จเร็วให้กับ iPhone 12 ของเรา หรืออยากจะได้แท่นชาร์จแบบ MagSafe และเคสชาร์จแบบ MagSafe เราก็สามารถคุมให้มันอยู่ในงบที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้นะครับเลือก iPhone 12 ถ้าหากว่าเราไม่ใช่มือโปรทางด้านตากล้อง คือเราไม่ได้ซีเรียสมากว่าเราจะต้องแบบเราไปถ่ายวิดีโอ 10 บิตไปถ่ายไฟล์รอ รือว่าต้องเป็นการสั่นระดับเทพอะไรเงี้ย เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้คนที่ถ่ายวิดีโอบ่อยๆ อยู่แล้ว เราไม่จำเป็นจะต้องใช้เลนส์ถ่ายซูม อันนี้นะครับเราก็มาเลือกฝั่งของ iPhone 12 ได้ คือใช้งานง่ายๆ ราคาเข้าถึงอย่างประหยัดนะครับผม แล้วก็เราชอบตัวเครื่องที่มันเป็นอลูมิเนียมมากกว่าที่เป็นสแตนเลสนะครับ ตัวอลูมิเนียมเมื่อเปรียบเทียบกับทางฝั่งของสแตนเลส ความลื่นนั้นฝั่งสแตนเลสจะมากกว่านะ ต่อมาครับ iPhone 12 mini เครื่องนี้จะเหมาะสำหรับคนมือเล็กครับผู้หญิงมือเล็กๆ หรือว่าผู้ชายที่มือใหญ่ แต่ไม่อยากได้เครื่องใหญ่นะครับอยากจะยัดเข้ากระเป๋าแล้วดูว่าไม่ใหญ่เทอะทะจนเกินไปนะครับคือไม่อยากพกเครื่องใหญ่ประมาณนั้น ขนาดของ iPhone 12 mini นะครับเมื่อลองเปรียบเทียบกับทางฝั่งของ iPhone SE รุ่นที่ 2 หรือว่าตัวบอดี้ของ iPhone 8นะครับ iPhone 12 mini จะมีความเล็กกว่าอีกนะครับแต่ว่าหน้าจอการแสดงผลนั้นจะใหญ่กว่า หน้าจอของ iPhone 12 mini จะอยู่ที่ 5.4 นิ้วนะครับ ส่วน iPhone SE รุ่นที่2นั้นหน้าจอจะอยู่ที่ 4.7 นิ้ว เห็นไหมครับว่าต่างกันค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับและเหตุผลต่อมาครับเราอาจจะไม่ได้ใช้ iPhone หนักหน่วงในแต่ละวันนะครับ อาจจะใช้เช็คเมลบ้างถ่ายรูปบ้าง ไม่ได้เน้นเล่นเกม ไม่ได้ทำอะไรเยอะนะครับ เราก็สามารถเลือกตัวนี้ได้ จุดด้อยที่สุดของ iPhone 12 mini นั่นก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่ครับ แบตเตอรี่มันจะน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่งพี่ๆ นะครับ แน่นอนครับว่าเพราะตัวเครื่องมันเล็ก คือให้แบตเตอรี่ได้มาเท่านี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับ แต่ว่าเราเองนั้นจะต้องมองหาแบตเตอรี่สำรอง ผมแนะนำว่าให้หาซื้อพวกแบตเตอรี่สำรองที่เป็นแบบฟาชาร์จเข้าไปด้วยนะครับที่เป็นสาย USB-C เนี่ยเราจะได้ไม่ต้องซื้อสายใหม่เพิ่ม และก็จะทำให้สามารถชาร์จเร็วให้กับ iPhone 12 mini ของเราได้ด้วยนะครับผมและนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่แนะนำมาให้ได้ฟังกันว่า แต่ละรุ่นนั้นเหมาะสำหรับใครเราจะได้เลือกให้ถูกต้องนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าใครยังไม่รีบจะสั่งซื้อในตั้งแต่วันแรกนะครับก็แนะนำว่า วันที่ 27 พฤศจิกายนนี้ ให้ไปลองเล่นเครื่องจริงครับที่ Apple Store ทั้ง 2 สาขา ไปลองจับลองเล่นเครื่องกันก่อนนะครับจะได้รู้ว่าตัวไหนมันเหมาะกับทางเรา แต่ถ้าใครอยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถเข้าไปที่ร้านตัวแทนจำหน่ายได้นะครับทั้งฝั่งของ t o m o v e H A S D Tag แล้วก็ Studio 7 Banana แล้วก็ iStudio ทุกสาขานะครับก็จะมีเครื่องนะครับเริ่มวางให้ได้เล่นกัน เราไปลองจับไปลองสัมผัสก่อนดูครับและจะได้รู้ว่าตัวไหนมันถูกโฉลกกับเรา ตัวไหนที่เราจับแล้ว รู้สึกว่ามันดีเราก็เลือกตัวนั้นนะครับส่วนใครที่รอคำถามว่าอ่ะไม่อยากซื้อ iPhone 12 แหละอยากได้ iPhone รุ่นอื่นๆ อย่างเช่น iPhone 11 นะครับ ลงไป เดี๋ยวผมจะมาเปรียบเทียบให้ได้ฟังนะครับ เดี๋ยวขอให้ผมได้ลองเล่น iPhone 12 ก่อน และจะมาให้คำแนะนำอีกครั้งหนึ่งครับว่าในท้ายปี ในช่วงสิ้นปี 2020 เนี่ย หลังจาก iPhone 12 ออกมาแล้วเนี่ย ณ ปัจจุบันตอนนี้เราควรจะเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนดีเพื่อให้มันเหมาะกับการใช้งานของเรานะครับ ไว้เดี๋ยวติดตามกันนะ ยังไงก็ฝากกดติดตามที่ช่อง i m o n Official ของพวกเราด้วยนะครับผม เผื่อมีคลิปใหม่มา เราจะได้ดูคลิปนั้นก่อนใครนะครับผม ในคลิปนี้คงฝากไว้เพียงเท่านี้ครับ ผมต้องเอมนบอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ